เข้าให้แน่สองโลสองโลหน้า สบายดีทุกคน สำหรับวล็อกนี้พลสิทธิที่จะพาทุกคนไปที่แขวงเสียงขวางมาเบิ่งกันว่าซองมือที่พลสิทธิที่อยู่เสียงขวางเขาจะเห็นอย่างได้แน่ สำหรับการเดินทางในมื้อทำอีดก่อนจะฮอดตัวเมืองพลสวรรค์ พวกเขาได้แวะสักการะบูชากัาบไหว้วัดเพียวบาทอยู่ที่เมืองคูนซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพลสวรรค์ประมาณ 30 กิโลเมตรวัดเพียววัดตั้งอยู่ใจกลางของเมืองคูนเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนมูมนในดินแดนของเมืองพวนถือว่ามหอดปัจจุบันมีอายุหลายกว่า600กว่าปี ถ้าภายมีโอกาสได้แวะมาทางนี้ก็อยากให้มาชมศิลปะและสถาปัตยกรรมของวัดเพียววัดแห่งนี้ หลังจากกลับไหวอยู่วัดเพียวัดแล้ว พวกเขาก็สืบต่อเดินทางไปยังตัวเมืองโพสวรรค์ ขอบอกเลยว่าตัวเมืองโพสวรรค์นี่ทั้งงามแล้วก็ทั้งสะอาด เมื่อ่าถึงสถานที่พักอยู่ตัวเมืองโพสวรรค์ บอกได้เลยว่าหายห่วงเนื่องจากว่าเพิ่นมีหลายแบบ หลายราคาให้เขาได้เลือก และนี่ก็เป็นมอนที่โพโนซิตี้จะอยู่ในเวลา2มื้อ โดยรวมพอใจกับห้องนี่หลายทั้งสะอาดและก็งาม และอีกอย่างขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเขาค่อยไปเฮ็ดกิจกรรมกันต่อ หลังจากที่วันนอนพักผ่อนได้ตื่นหนึ่งผลก็รู้สึกว่าอยากจะไปนางเซเวยูฮันคาเฟ่ถ่ายรูปเช็คอินลงอินสตาแกรมผู้ใดที่ว่าเป็นสายแบบเดียวกันนี่เนาะขอแนะนำเลยแครงกี้เจ้าของห้างเป็นแครงกี้แต่ว่าเพิ่นใจดีเพิ่นมีแฮปปี้อเวอร์น้ำหมายถึงโมงเนาะ จากจิบกาแฟทายโฮมลงอินสตาแกรมแล้ว เฮากลับมาต่อที่ตลาดกลางคืนของแขวงเส้นขวาง บรรยากาศของเพิ่นคือเคลื่อนหลายอาหารเพิ่นแซ่บเพิ่นมีหลายเมนูให้เฮาเลือกเลย โดยเฉพาะเมนดาจุ่มนี่ถือว่าเป็นเมนูสุดฮิตอยู่ที่แขวงเส้นขวาง เต้าหู้ใบเตยน้ำนเต้าหู้ใบเตยนี่เดียวบอกว่าแซ่บแหงมาแล้วต้องมาลอง สำหรับมื้อที่2ออยู่ที่แขวงเสียงขวางเนาะ เฮากระตื่นแต่เศร้าๆเพื่อที่จะมาตลาดสวนน้ำงำไผ่ที่ว่ามากบรรยากาศแบบยางรอตลาดโอ้ลมกระเพาะค่าแม่ค่าสุรากาศบริสุทธิ์ซองซื้อข้าวกันน้อยมาฝากครอบครัว ต้องมาที่ตลาดสวนน้ำงามเนาะตื่นแต่เศร้าๆมาเลย น่าเสียดายอีลีเนาะสำหรับทริปนี้ที่เขาไม่ได้มีโอกาสไปทงไฮหินเนื่องจากว่าเวลาที่จำกัด แต่ว่าเขาก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้พระใหญ่อยู่ที่วัดไฮหินซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่ว่าทุกคนมักแขวงเส้นขวางเนาะต้องมาแหวบรรยากาศอ้อมห้อมวัดนี้ถือว่าสุดยอดเนาะวิวนี่หลักล้านอีลี และสถานที่ที่เฮาจะแวะก่อนกับนครหลวงเมืองจันทน์นั่นก็คือบ้านนาโอเฝอผลิตภัณฑ์โอดอบการมาครั้งนี้ของเฮาเนาะเฮาได้มีโอกาสมาเบิ่งวิธีการเฮดเซนเฟอร์เบื้องหลังของการเฮดเซนเฟอร์ที่แซ่บๆเห็นกับมาวิธีแบบนี้เล่ามันโมเมตนเรื่องง่ายเนาะก็จะได้เส้นเฟอร์แต่ละเส้นที่เฮากินกันเฮาขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซะเนาะบ่เฮ็ดเองล่ะรู้สึกยาก การเดินทางในครั้งนี้ถึงว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้น แต่ทุกๆวินาทีมันคือประสบการณ์ ความสุข และความทรงจำของชีวิต ถ้าไผยังบุหันได้มีแผนที่จะไปใส่หลังจากโควิดนี้ เสียงขวาง เม็ดคำตอบ